ฮัลโหล สวัสดีครับยินดีรับสู่ไมค์ครับเช่นเคยครับ เดี๋ยวภาคนี้ ไม่ใช่ เช่นเคยสิ แล้วนี่เราอยู่ในไมค์ครับเอาชีวิตรอดซ้อนเอาชีวิตรอดนะฮะ ซึ่งอ่าผมจะมีอัปเกรดยาวบอกนะครับนี่คือบ้านของไนเกมซีนะฮะอ่าฮะไม่ใช่บ้านของผม ผมเล่นกับหลาย ผมเล่นกับหลายคนเนาะ อันนี้ผมมาเล่นเดี่ยว ก็ อันนี้แค่เขาแค่มาช่วยสร้างอะไรประมาณนั้นเนาะ ก็อารมณ์จะประมาณนี้เลยฮะ บ้าน อันนี้บ้านของอ่าใครนะนี่ก่อน บ้านของคุณเขตเนาะ แต่ อ่าผมก็ใช้เป็นบ้านผมไปด้วยนะอ่า ตอนนี้ผมก็กำลังเผาเหล็กอยู่ คือว่า พาร์ทนี้หรือเราจะมา เดี๋ยวจะไปเทรดเอาเอมเบอร์จากเอ็มกับ NPC กันนะฮะอ่าห้าเมื่อกี้ก็คิดแผนคิดแผนมาว่าเฮ้ยจะเอาอะไรดีวันนี้ อืมผลที่ได้ออกมาก็คือนั่นแหละ ฮะ เป็นไปตามนั้นเนาะก็คือไปเทรดของ NPC เนาะอื่นผมเอาเหล็กก่อนนะฮะรอมาหนึ่ง โอเค อ่ะแค่นี้ก็พอโอเคเอ่าอเอาอะไรไปดีอ้อย ไม่ใช่เอาอะไรไปดีดิมันมีของ เราก็มีของแล้วไม่ใช่เหรอนั่นไง เอ๊ะ แต่ยังไม่โตเลยหว่าแต่ว่าเราเด็ดเด็ดไปไม่นานตอนนี้ใช่ไหม เมื่อไม่นานนี้เรา เรา เอาไป เราเอาเก็บไว้เนาะ ในสต็อกใช่ไหม อ่า เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ อ๋อน่าจะอยู่ด้านบน น่าจะอยู่บน นะฮะ โอเค อ่าฮะเยี่ยมไปเลยฮะ มีไหนเนี่ยมีไหนเนี่ยท่านนะฮะ อ่า อ๋อนี่ไง นี่ไงแครอทแครอทอ๋อเยอะมากเลยนะฮะเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเยี่ยมเยี่ยมออกมาอีก มาอีก เออนี่แหละฮะ แล้วเขาก็ไปกันเลยนี่เกาะทอนไม่ ไม่สนใจ โอเค โอเค เคอันนี้ก็โอ้โหของเอาไปกันเลยฮะ ก็เป็น piercing นะฮะ เป็นอะไรนะ crossbow enchant piercing นะฮะ อ่าฮ่าโอเค ไปกันเลยเย่เย่เย่เนี่เนี่อ่าฮ่ามันหมู่บ้านมันอยู่ตรงไหน หมู่บ้านมันอยู่ตรงนู้นอ่าฮะ ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่หมู่บ้านอยู่ตรงนู้นฟุ๊บ อืม หุยมันดรอปอ๋อ ใช่ เวอร์ชันใหม่ มันดรอปสติ๊กให้เราด้วยนะฮะ ก็ดีเหมือนกัน ดีเหมือนกัน ดีเหมือนกัน ดีเหมือนกัน ดี ดี ดี ดีดีเอามาหมดนี่แหละ สปริงก็เอา โอเค ต้นอ่อนเราก็เอานะฮะโอเค หมู่บ้านอยู่ค่อนข้างไกลนะฮะ แล้วก็แบบ คือมันอยู่ไกลมากๆเลย นะฮะนี่นะฮะเรากำลังพยายามไปฟุ๊บฟุ๊บ โอ้โห จะบอกให้นะว่าทางมันโหดมากนะฮะ ทางมันโหดจริงๆนะฮะ ทางไปเนี่ยหืมแบบไปกันได้ยังไงาหลายรอบเนี่ยฮะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะฮะ โอเค เราขึ้นทางนี้กันปึ๊บหืมทางมันทุรักกันดานเหลือเกินนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้สึกหรอก เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยไหมไหมทาง โอ้โหปุ๊บอุ้ย ลงไป นะฮะแล้วก็อโอเค โอเค เรามาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมโอ้จริงจริงมันแต่จริงจริงมันแบบ ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะเฮ้ย จริงๆ มันไกลมากๆนะฮะ ไม่ใช่ไกลธรรมดานะไกลมากๆเลยไกลจากบ้านเรามากเลย คืออีพีที่หลายๆอีพีที่ผ่านมาเนี่ยเราอ่ามันคืออีพีของผมเนี่ย มีอีพีมีพีก็คืออีพีหนึ่งก็คือเอาชีวิตรอดเนาะ มันก็แบบเอ็มพีซีอยู่ใกล้บ้านไง อันนี้มันอยู่ไกลไกลเลย นะฮะ อยู่ใกล้ไกลเลยนะอะไรฮะลาวาโอเคลาวานะอย่าไปยุ่งกับมันฮะนี่ลูกวัว ไม่ ไม่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่ง โอเค อ่าฮะ เราก็มาทางเราก็มาตรงมาตรงนี้นะฮะ โอเค โอเค เราก็มาทางนี้กัน โอเคฮอ่าฮะแล้วก็พนะฮะเราตรงมาทางนู้นอืมอ๋อใช่ผมจะบอกอะไรบางอย่างฮะ ตั้งแต่คลิปที่ 62.5 เป็นต้นไป ผมอาจจะใส่ซับไตเติลบ้างเป็นบางช่วงนะฮะ คือมันก็คือแคปชั่นนะฮะ ก็คือผมอาจจะใส่บ้างนะฮะ เพราะว่าอุยเดี๋ยวผมยิงวัวกนก็คือว่าแบบนี้ฮะ คือผมอยากจะใช้ภาษาอังกฤษให้เกิดประโยชน์นะฮะ กับตัวเองนะฮะ ก็เลยเออลองเขียนแคปชั่นดูไหมล่ะ เออ น่าสนใจไงครับ ก็เลยเขียนมันเลยนะฮะ โอเค เขียนแล้วนะ เขียนซับไตเติลอะไรฮะ เขียนเอาไว้อ่าน นี่เป็นไรเนี่ยอะไรอีกแล้วเหรอเนี่ย โอเคโอเคปล่อยมันไปอย่างที่เป็นนะฮะโอเค โอเค เราก็มาทางนี้กันต่อขึ้นไปขึ้นไปนะทุรกันดารนะทางอะเดี๋ยวสักเดี๋ยวสักวันหนึ่งผมจะเอาเนจะทำเนเธอร์ลิงมานะฮะปึ้ง โอเค ตายไปซะหมูน้อย น่าสงสาร จริง ๆ เราก็ทำเพื่ออาหารของเรานะอ่าฮ่าอีพีนี้ยังไม่มีของเลย ยังไม่ได้คือเอาตรง ๆ นะฮะ คืออีพีซอสเอาชีวิตรอดเนี่ยเรายังไม่ได้ไปดีเอ็นกันเลยเอาแล้วทอสมีไหนเนี่ยต้องติดตามทอสกันทอสนะฮะคบเพลิงนะฮะเออเออ ตายไปซะผมจะเอาผมจะตามทอสอ๋ออทางนู้นทางนู้นไปทางนู้นโอเค อืมฮึมโอเค อ่า ไปถึงตรงน้ำตรงหน้าน้ำตรงนี้แล้ว ก็แสดงว่าใกล้จะถึงแล้ว โอเค เราก็ข้าว่ายน้ำไปนะฮะ อืม โอเค นี่นี่นี่นี่มาทางนี้งนีโอเคอ่าฮะอ่าฮะ ขึ้นต้นไม้เลยดีไหม โอเคอ่าฮะเอิบอือโอเค เล่นเล่นสะเทเลย โอเคอืมอืมลงต่อไปเรื่อยๆเม่ก็นั่งนะฮะ โอ้โหอ๋อฟืบปึ้งตรงนั้นคือสวอมแลนด์โอเคอืมอืม โอเค อ่าก็จะถึงอย่างเนี้ยดูเหมือนจะใกล้แล้วนะ ใกล้ๆนี่แหละ รู้สึกว่างั้นนะ รู้สึกว่าใกล้ถึงละ อืม อืมอืมเอ้ย มันอยู่ไหนกันแน่อ๋อ อ๋ออ๋ออ๋อเรามาผิดทาง เรามาผิดทาง อ่าฮะเราไปทางนี้กัน อ๋อฮะอ๋อไม่มีอะไรฮะ EP นี้ก็แค่มาเทรดเนาะ ก็แค่มา อ่า เขาเรียกว่าอะไรนะ ก็แค่มาซื้อขายของกับ NPC แค่นั้นเอง แล้วก็ เดี๋ยว EP ถัดไปฮะ ไม่รู้เหมือนกันไปทำอะไรดีอุ้ย มีเหล็กด้วยอย่างนี้ก็สวยอย่างนี้ก็เสร็จเราสิฮะ เอาอาหาเหล็ก มานี่ เจ้าจงมานี่ของเรา โอเค ทานเนาะ อ๋อ ช่างหัวมันเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาขุดตอนที่อยากจะได้มันจริงๆ ก็แล้วกันนะฮะ โอเค เราไม่ได้ผ่าน เราไม่เซเวย์ทางนี้หรือไงเนี่ย อืม อืม โอเค เรามาทางนั้นกันนะฮะ ไม่รู้นะอ่าว่าหมู่บ้าน NPC มันอยู่ตรงไหน เอ๊ะ แต่ครั้งที่แล้วเรา อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงด้านหน้านั่นเนี่ยด้านหน้านั่นอ่า นั่นแหละนั่นแหละฮะ เป็นหมู่บ้าน NPC แบบก่อนอัปเกรดเนาะเพราะว่าผมเล่นมานานพอสมควรแล้ว อ่าเล่นมาอ่าก่อนอัปเกรดอีกนะฮะก่อนอัปเกรดครั้งใหญ่ที่ที่มี NPC มันมีการอัปเกรดไปเยอะเลยฮะนั่นแหละฮะผมก็มาเล่นก่อนเนาะก็เลยทำให้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากโอเคเนาะโอ้ยฟึบอ่าโอเคฮะโอเคโอเคประมาณนี้อ่าเรามาถึงม้วน NPC แล้วเราต้องหาฟาร์มเมอร์นะฮะ โอเค เรา ค่านี่กอนอือตายไปซะ นะฮะ อ่าอ่าอ๋อนั่นไง นั่นไง ดูเหมือนจะใช่นะใช่ป่าสวัสดีครับ โอ้ ไม่ใช่เลย โอเค โอเคอ๋อโอเคครับ โอเค คนนี้ คนนี้ คนนี้ โอเคเหตุกันมาวันแน่ๆ ฮะ เรานเราให้มันปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งโอเคเป็นปิ๊งฮะแล้ว มานี่ไอตุดมึกโอเคอ๋อฮะอ๋อฮะยังไปเลยโอ้ยโอเคมันมันปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งอ่าฮะงั้นเทรดได้ต่อปิ๊งนะฮะโอเคอ่าฮะอโอ้ฮะโอ้โอ้มันเทรดต่อไม่ได้โอเคอีกปิ๊งอ่าปิ๊งฮะโอเคเอออ๋อนี่มันนี่มันโทเมโโทโทเมโทมันมะเขือเทศเท่านี้อะไรนะอ่า อ่อโปเตโต้ เออ มันฝรั่งโอเคอ๋อเทรดไม่ได้เหรอ โอเค งั้นไม่เป็นไรเอาทำกินพายมาให้เราซะดีๆโอเค มา รอ รอ รอ โอเคครับผม โอเค นี่ฮะ โอเค โอเค แบบนั้นแหละ แบบนั้นแหละ แล้วก็ดูดิ ปิงไหมปิงไหมปิงไหมปิงดิ อ้าว ไม่ปิงอีกโอ้ยโอเค ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรฮะ โอเค เออ เออเออองั้นแหละฮะงั้นแหละ เออ อุ้ยหนีไปไหนอีกแล้วมันนี่โดมันนี่โอ้ โนมาถึงนี่อ่าแบบนี้แหละฮะ โอเคอ๋อโอ้ เริ่มกดราคาเราละ มันเริ่มกดละ เฮ้ยเฮ้ยปิ๊งปิ๊งปิ๊งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยสวยแบบนี้สวย โอ้ อย่างนี้ก็สวยสิฮะ โอเค โอเค ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร แค่นี้ก็ แค่นี้ก็ดีเกินไปละ อันนี้ก็ดีพอแล้วโอเคโอเค โอเค มีโอกาสจะเนรคุณ มีโอกาสจะเนรคุณนะฮะ โอเคเป้าหมายของคลิปนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้ว ผมไม่รู้ทำอะไรจริงๆอ่ะต้องออกตัวก่อนนะครับว่าคลิปนี้ มันค่อนข้างที่จะ สิ้นคิดนิดนึง โอเคเข้าใจไหมฮะ คือผมแค่มาเทรดของนะฮะ จริงๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องมาอัดคลิปก็ได้ แต่ว่ามันเป็นมันคือว่าทำคลิป อ่า ทำคลิปเป็นเนื้อหารองเพราะนั้นก็เอามาเอามาบังหน้าว่าผมกำลังทำอะไรในเอาชีวิตรอดภาพปกติเนาะโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็แล้วกันคลิปนี้ไม่ตัดต่อ แต่ขอให้ทุกคนสนุกกับการกับกับกับคลิปนี้ก็แล้วกันนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดกดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่ง ไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ บ๊ายบายครับบ๊ายบายแค่นี้จริงเหรออ่ะแค่นี้ก็แค่นี้ โอเคบ๊ายบาย